c'est un très beau musée. Les informations que vous avez données sont très intéressantes. Merci de vos compliments. Pardon, je peux acheter des souvenirs où Vous pouvez en acheter dans la boutique de souvenirs, sur votre gauche. Chérie, je vais chercher quelques souvenirs en coquillage pour nos deux enfants. ok, je vais poser encore quelques questions à notre guide. สำหรับบทเรียนที่ 5 ตอนที่ 2นี้ นักท่องเที่ยวกล่าวชมว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่มักคุเทศบรรยายก็น่าสนใจ มักคุเทศกล่าวขอบคุณสำหรับคำชม นักท่องเที่ยวถามว่าจะสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหน มักคุเทศตอบว่าสามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่อยู่ทางซ้ายมือของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหญิงบอก นักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีว่าจะไปซื้อของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยเพื่อนำไปฝากลูก นักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีตอบว่าได้และจะขอถามมักคุเทศนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีก2-3คำถาม ประโยค C'est un très beau musée. Les informations que vous avez données sont très intéressantes. แปลว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามมาก ข้อมูลที่คุณบรรยายให้ฟังก็น่าสนใจมากทีเดียว ในประโยคนี้มีการใช้สำนวนเซเพื่อการนำเสนอข้อมูลที่เป็นคำนามคำว่าแท้เป็นคำกริยาวิเศษแปลว่ามากใช้วางหน้าคำคุณศัพท์ ในที่นี้คือคำว่าโบซึ่งแปลว่า สวยงาม คำว่ามิวสิเป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่าอ็นฟอร์มาชงในที่นี้เป็นคำนามเพศหญิงพอุพจน์ แปลว่าข้อมูล คำว่า information ในภาษาฝรั่งเศส จะตรงกับคำว่า information ในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นเอกพจน์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ในภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นคำที่ใช้เป็นพหูพจน์ได้ ข้อความ que vous avez donné เป็นประโยคความรอง โดย que ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมประโยค เทียบกับภาษาอังกฤษ คือคำว่า that ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำตรง แทนคำว่า les informations คำว่า donner เป็นรูปช่องที่3 ของกริยา donner ซึ่งแปลว่าให้คำว่า i n t e r e s s a n เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าน่าสนใจสำหรับประโยค m a x i de vos c o m p l i m e n t เป็นการกล่าวขอบคุณ ที่นักท่องเที่ยวได้กล่าวชมว่ามักคุเทศบรรยายได้อย่างน่าสนใจ ประโยค m a x i de vous compliment แปลว่าขอบคุณสำหรับคำชมคำว่า m a x i ปกติเป็นคำนาม แปลว่าการขอบคุณ ในที่นี้นำมาใช้เป็นคำแสดงความขอบคุณ เมื่อตามด้วยคำนามจะต้องใช้ร่วมกับคำอุปบทเดอคำว่าคงปริมองเป็นคำนามเพศชายพหุพจน์แปลว่าการชมคำชม นักท่องเที่ยวถามว่า Pardon je peux acheter des souvenirs où ซึ่งแปลว่า ขอโทษค่ะ ฉันสามารถซื้อของที่ระลึกได้ที่ไหนคะคำว่าปักดงแปลว่า การขอโทษ การขออภัย เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่าเปอร์เป็นคำกริยา มาจากกริยารูปเดิมคือปูวัว ในกรณีที่ใช้รูปนี้เพราะผันตามประธานบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ คือ je คำว่า a c h e t e เป็นคำกริยารูปเดิมหรือที่เรียกว่า infinitive แปลว่า ซื้อคำว่า d e เป็นคำนำหน้านาม ไม่ชี้เฉพาะจดจง ใช้กับคำนามพหูพจน์ เพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ มีความหมายว่าจำนวนมาก คำว่าสุวรณี เป็นคำนามเพศชายพหุพจน์ แปลว่า ของที่ระลึก ประโยค Vous pouvez en acheter dans la boutique de souvenirs sur votre gauche แปลว่า คุณสามารถซื้อในร้านขายของที่ระลึกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณคำว่า vous แปลว่าคุณคำว่า pouvez เป็นรูปกระจายการปัจจุบันสำหรับบุรุษที่สองแปลว่า สามารถคำว่าองค์ เป็นคำสรรพนามใช้แทนคำนามที่ใช้กับคำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ในที่นี้คือคำว่าเดซูเวนีคำว่าดอง เป็นคำบุพบท แปลว่าในคำว่าบูติกเป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์ แปลว่า ร้านคำว่าลาเป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะจาะจง ในที่นี้เทียบได้กับคำว่า the ในภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้จะหมายถึงว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีร้านขายของที่ระลึกแห่งเดียว คำว่าซูเป็นคำ บุพบท แปลว่าบน คำว่าโวเธอเป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของคุณ คำว่าโกชในที่นี้ใช้เป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์ แปลว่า ด้านซ้ายมือ สำหรับในตอนนี้ นักท่องเที่ยวหญิงบอกนักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีว่า Chérie, je vais chercher quelques souvenirs en coquillage pour nos deux enfants. ซึ่งแปลว่า ที่รัก ฉันจะไปหาของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยสองสามชิ้นสำหรับลูกทั้งสองของเรานะคำว่าเชรีเป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าที่รัก หรือคนที่ถูกรักคำว่าเชเป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ แปลว่า ฉัน คำว่าเวเป็นคำกริยารูปปัจจัยของกริยารูปเดิมคืออาเลแปลว่าไป ในกรณีนี้เป็นการใช้ร่วมกับกริยารูปเดิมคือเช็คเชแปลว่าหา การใช้กริยาอาเลตามด้วยกริยารูปเดิม จะสร้างความหมายเกี่ยวกับการไวยากรณ์ของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเรียกว่า future posh แปลว่าอนาคตอันใกล้ เปรียบกับภาษาอังกฤษคือการใช้สำนวน to be going to do something คำว่า can เกิดเป็นคำคุณศัพท์แสดงจำนวนไม่แน่นอน ประมาณ 3 หรือ 4คำว่า souvenir เป็นคำนามเพศชายพหูพจน์แปลว่าของที่ระลึก คำว่าอง ในที่นี้ใช้เป็นคำบุพบท ขยายคำนาม แปลว่า ที่ทำจาก คำว่าโกกิยาจเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์แปลว่า เปลือกหอย โดยเปลือกหอยมีหลากหลายชนิด จึงใช้เป็นคำพหุพจน์คำว่าปู เป็นคำบุพบท แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า no เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของพวกเราคำว่าเดอเป็นคำคุณศัพท์ บอกจำนวน แปลว่าสองคำว่าองฟองเป็นคำนามเพศชายพหุพจน์ แปลว่า ลูก ำหรับในตอนนี้นักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีพูดว่า Ok je vais poser encore quelques questions à notre guide ซึ่งแปลว่าโอเค ฉันจะถามคำถามมักคุเทศของเราอีก 3-4คำถามคำว่า pose เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่า วาง หรือตั้งคำว่าองกอเป็นคำวิเศษ แปลว่า อีกคำว่า question เป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์ แปลว่าคำถามคำว่า are เป็นคำอุปบทแปลว่าที่ แก่คำว่า notre เป็นคำคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของเราคำว่า guide เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า มักคุเทศ หรือหนังสือนำเที่ยว ในประโยคนี้มีการใช้คำกริยาวลี ซึ่งเป็นคำกริยาที่สร้างขึ้นมาจากคำหลายคำในตัวอย่างนี้ก็คือคำว่า pose ตามด้วยคำว่า question ตามด้วยคำว่า a าหากแปลตามตัวอักษรก็คือ ตั้งคำถามแก่ใคร หรือที่ใคร ในภาษาไทยอาจจะแปลตรงตัวได้ว่า ถามใคร หรือตั้งคำถามถามใคร ให้สังเกตว่าภาษาไทยไม่ได้ใช้โครงสร้างที่ตายตัว คือกริยาจำนวนมากใช้เป็นคำตรงก็ได้ หรือจะใช้ โดยให้มีคำบุพบทแทรกก็ได้ โดยที่ยังมีความหมายเหมือนเดิม